สำหรับประโยค先生您来自哪里แปลว่าคุณผู้ชายคุณมาจากไหนคะ คำว่า先生แปลว่า คุณผู้ชายในการสนทนาภาษาไทยอาจจะใช้เป็นคำว่าคุณคะ คำว่า你นีแปลว่าคุณ คำว่าไแปลว่ามา คำว่า自แปลว่าจาก คำว่า哪里แปลว่าที่ไหน สำหรับประโยค 我来自法国我是法国人แปลว่าฉันมาจากประเทศฝรั่งเศสฉันเป็นคนฝรั่งเศสคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า来自แปลว่ามาจากคำว่า法国แปลว่าประเทศฝรั่งเศสคำว่า是แปลว่าเป็นหรือคือคำว่า法国人 แปลว่าคนฝรั่งเศสหรือชาวฝรั่งเศสคำว่านปกติจะแปลว่าคน